เรื่องของน้ำหนักกระเป๋าค่ะอาจารย์หลายน้ำหนักกระเป๋าของแต่ละสายการบินก็จะจำกัดไม่เหมือนกันนะคะค่ะโดยพื้นฐานแล้วเท่าที่เคยขึ้นเครื่องบินนะคะ ก็คือน้ำหนักกระเป๋าเครื่องบินค่ะ carry on ที่สามารถพกติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ก็คือ ไม่เกิน 7กิโลกรัม โดยมาตรฐานแล้วนะคะไม่เกินนี้แต่ละสายการบินก็ค่อนข้างที่จะใช้เหมือนเหมือนกันเลย ก็จะเป็น 7กิโลคือเราถือขึ้นเครื่องไป แล้วเหตุผลที่เขาให้ 7กิโลหมายถึงว่าเราสามารถที่จะยกขึ้นแล้วก็วางบนเคบินได้วางเก็บข้างบนเก็บข้างบนได้ เนื่องจากว่าเราอย่าคิดว่าเราเห็นแอร์เนี่ยแล้วเราก็จะวางกระเป๋าแล้วให้เขายกให้เขาไม่มีทางที่จะยกให้อาจารย์แน่นอนก็คื กระเป๋าเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารเองนั่นเองถ้าอยากจะพกขึ้นเครื่องอย่าได้ติดตัวไปขึ้นเครื่องเราก็ต้องยกเองดำเนินการเอง ปิดเอง ใส่เข้าไปในเคบินเอง แล้วบางคนผู้หญิงนะคะ จะพกกระเป๋าถือ กระเป๋าถือเนี่ยเราจะต้องวางไว้หน้าเก้าอี้ของของคนที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะก็คือที่นั่งเรานั่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กระเป๋าวางตรงหน้าเท้าเราถูกต้องไหมคะไว้เต้า ใต้เก้าอี้ใต้เก้าอี้นะข้างหน้าเรา ไม่ใช่ว่าไว้ในใต้เก้าอี้ของเรานะคะ เพราะว่าใต้เก้าอี้ของเราปกติ ถ้าเกิดเป็นเก้าอี้ในเครื่องบินใช่ไหมคะ ตรงที่เรานั่งอะค่ะ ใต้เก้าอี้ของเราตรงเนี้ยเขาก็จะมีเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉิน เป็นเสื้อชูชีพ สำหรับกรณีเกิด เหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้ใช่ค่ะฉะนั้นเราก็เลยไม่ให้มากระทบกระเทือนในการดึงออกมันจะต้องให้ง่ายแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวด้วยเวลาเกิดเหตุ emergency นะคะค่ะเราก็ส่วนที่ 4 นะคะจันไหไวก็จะเป็นเกี่ยวกับการห้ามโพ w แบงค์นะคะ เราสังเกตนะคะว่าตอนเช็คอินอะพนักงานเขาจะต้องถามก่อนเลยว่า เอ้ย เนี่ยมี power bank อยู่ในกระเป๋าเดินทางไหมคะรบกวนเอา power bank ออกจากกระเป๋าเดินทางก่อนนะคะ แล้วก็ให้เราพกขึ้นเครื่องติดตัว ส่วนที่ไม่เกินนะคะของ power bank นะคะคือไม่เกิน 32,000ก็คือ32,000มิลลิแอมนะคะ ที่ห้ามนำขึ้นถ้าเกิดว่า power bank คุณนะคะ ไม่เกินก็สามารถนำขึ้นเครื่องได้แต่ว่ากรณีที่เกินก็คือ ห้าม ไม่ได้ก็ต้องทิ้งไว้ที่ตรงเคาน์เตอร์แล้วอย่างนี้ก็คือพาขึ้นเราต้องนำ power bank เนี่ยค่ะ ขึ้นพกติดตัวเราไปใช่ไหมคะใช่ขึ้นเครื่องบินเราไม่สามารถใช้โหลดในกระเป๋าได้ ถูกต้องไหมคะ ถูกค่ะนะคะถัด